เล่นจังใดกะบ่อเขาเออหนูนาเติมเขาไปหลายแล้วนะตีซี่เนี่ยโอ้โหสามสิบหกบาท ทั้งไม่หนักทั้งไม่เบาเออ ไม่ตัั้ๆเนี่ยหนูน้ากระเล่นตีซี่ไม่หนักหนูน้ากระเล่น สรุปแล้วหนูน้าเติมเอ่อเติมของของตีซี่เขาไปประมาณสองพันกว่าบาทบ่เขาเลยบ่เขาเลยอีหลีก็เลยแบบเออในเมื่อมึงบ่เขายายเวลาเล่นกันเลยวะ โอเคค่ะสำหรับตอนนี้ตีหาเออล้อตีหาแล้วก็ มา ร้องเบิงเขาดีบ่หรือว่าจังไหนโอ้โห เอาเสียงแหบเลยอ่ะโอเคสองบาทค่ะ กะสีเบอร์เบอร์แน่เนาะน้อนนิดเดียวหนึ่งสวยสองบาทแจกัน เออแจกันมา นั่นละจังไรอีก หูก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะค่ะบ่ค่อยเกียร์ปันใดเอ้าโลมา โลมา แบบซี่สามสิบบาทแถวนึงค่ะ โอ้โห มาดีแบบซี่ เป็นเจ้าไห่นับอยู่เด้โลเนี่ย โอเคโอ้โหแถวนึงมา จังไหนอังุนเขาอีกสวยงาม ขออีกนี่โอ้โหมงกุฎน่าจะเป็นล็อกสามเนาะมันตกล็อกสองน้ำกันเหมือนโอเคหกบาท จังไหนบอไม้อีก โอ้โหขาดอีก 2บาท ไป10บาทมา โอเคค่ะ เดี๋ยวฮอดร้อยหาสิบแล้ว นะขออนุญาตปรับไม่เป็น15บาทโอเคไปค่ะ ขนาดหนูน้านี่ตื่นตีหาเราแถวบ้านหนูนาแม่งรถยังแล่นวุนวันวนวันยั่วเก้าสิบห้าบาทโอเคไม่ห้าบาทเอ้ยจากขวานสวยงามอีกข้างนึงโอ้โหขาดอีกข้างนึงเขาฟิลิปปินส์นะคะสิบบาท โอเค ไปค่ะ300เขาจะปรับมาอีกเทียนึงสวยงาม 30 บาทมาจังไหนไดโลซีช่อง จังไหนอีกบอมาให้โอ้โหบอมาให้ไปค่ะ เก็บไปเรื่อยๆเข่าดีอยู่นะเข่าเรื่อยๆเห็นบอเจ็ดสิบห้าบาทมาจังไหนแจกันสวยงามมาอีก โอ้โหบอมาให้โอ้แปดสิบห้าบาทค่ะโอเค ขาดอีกประมาณ20 บาท สวย5บาทค่อยๆเก็บไปเนาะค่ะ โอเคอีกคาบาทเอาแจกันนั่นละมาขออีกโอ้โหโอเคค่อยๆเก็บไปสำหรับผู้ใดที่เล่นตามแล้วค่ะนูนักอะเอ่อขอแนะนำว่า เล่นแต่พอดีเนาะค่ะ เกมมันจะมีได้ีีเสียเป็นเรื่องปกติเนาะว่าแมนแบบว่าซิมาวายวายว่าเออคือเล่นเขาดีแท้เอ่อจะจะบอกว่าเล่นเสียหลายคือกันเนาะค่ะว่าว่าแมนว่าว่าแมนว่าไม่สีได้ย่างเดียวเนาะ เกมมันก็มีได้มีเสียเป็นเรื่องปกตินั่นแหละค่ะ เพียงแต่เขาเลือกเล่นเวลาดีๆเท่านั้นลห่ะ เอออาจจะซอยได้หลายเลย สูตรดูนะให้30อะเวลาให้จัก 70%โอเคปรับไม่เป็น 30 ค่ะ กะเล่นไปเรื่อยๆเนาะ สูตรที่นูนะใส่อยู่ตอนนี้ก็คือ สูตร 10%ของเงินทุนแล้วค่ะ โอ้โห เชี่ย60 บาทโคตรเอา จังไหนเบื้องว่าเป็นจะเสียดายบ่ โอ้โห อ่ะ10 บาท สำหรับผู้ใดท่านได้เขากลุ่มเทเลแกรมเนาะค่ะก็สามารถกดเขากลุ่มมาได้เลยนูนะปักมุดลิงไว้ให้ใต้คลิปแล้วเนาะค่ะก็เขามาร่วมสนุกกันได้เนาะเขามีกิจกรรมดีๆ ให้เล่นนี้แบบแค่ที่ไทยฟรีเนาะค่ะ เอาไปเล่นฟรีได้เลยเขามาร่วมสนุกกันเนาะโอเค 30บาทเอ่อผู้ใดที่ บ่ถ้าได้กดติดตามดูนะก็ขอฝากกดติดตามให้น้ำให้น้ำแน่เนาะค่ะ กับช่องรักกันสลอดหัก ชื่นชอบถูกใจลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่เนาะอ่ะโอเคสิบบาทร้อยแปดสิบบาทค่ะ เดี๋ยวห้อยหกสิบเราหนูนะจะปรับใหม่เนาะค่อยๆ เล่นไปยี่สิบบาทอ่าอางุ่นสวยงามแจกันมาแจกันมาแบบซี่องุ่นมาน้ำสวยงามสามสิบบาทโอ้โหขาดข้างเดียวอีกแล้ว ขาดข้างเดียวเนาะค่ะสามสิบบาท ดีละ โอเค โอ้โหโลกอะไรงามนี่นะเจ็ดสิบบาท โอ้โห ไม่โคตรเอามาแบบสิคอมโบสองคอมโบสามเผาจังไดอีกคอมโบสิโอ้โหคอมโบสิมา สวยงาม โอ้โห มาแล้วโอ้โห แจกกันไลน์นี่เมื่อได้เสียดายเพราะฉันสซเดต่อคอมโบอีกเนาะ ตอนนี้หนูนะ ได้เข่าฟรีสปินซี่ข้างแล้วเนาะค่ะไม้เข่าดีอยู่นะ กะยังบก้าแนะนำเนาะค่ะยังบก้าการันตีว่าเวลานี่เขาดีเดี๋ยวต้องร้องเลยจากสองสามรอบเบิ่งก่อนว่ามันเขาดีหรือบอสำหรับช่วงเวลาตีหาเนาะค่ะอ่ะโอเคเออสิบบาท จังไหนอีกสิบบาทค่ะ โอเค บวกมาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท ขาดสามบาท โอ้โหสามสิบบาท มา องุ่นลันละมาแล้ว โอเค พอหกร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวนุนะ ขออนุญาตปรับใหม่กันเลย เป็น 60 บาทเนาะค่ะเอ้ย โอ้โหบ่เขาเสียดายเสียดายอยู่ 20 บาทค่ะเอ้ย 200 20 บาทยังไงเริ่มเบอร์เออน้อนหน่อยแล้วก็สิเป็นประมาณนี้เนาะค่ะแนะนำว่าให้พักผ่อนในเพียงพอดีกว่าเนาะ โอเค หนูนะถือมาเวลานี่ใส่ใดเลยนะ เบื้องว่ะแป๊บเดียวขึ้นมาหกร้อยเจ็ดร้อยแล้วนี่ เออ ไตง่ายเนาะค่ะสำหรับเอ่อตอนตีหาไปค่ะ อีกร้อยยี่สิบจังไรบอมา อูเบิ้งเสียดายดาบฝานล็อกที่สามเนาะเอ้ยที่สองแถวสุดท้าย มาสี่สิบบาท มีตะไลงามๆออกมา แต่ว่ามันไม่ค่อยลงล็อกไห่มันแบบ ลายงามม้าดี แต่กับบ่ค่อยเข่าไห้เออ ต้องวางสิอ้าวโลมาสวยงามขออีกเที่ยนึงโอ้โหใช่ได้อดเข่าฟีสปินเลย ไปค่ะแจกกัน สวยอังุนม้าล็อกสามบอกไมอีกเออแต่ว่าสำหรับเวลาที่หนูนนในน้ำอิหลีเนาะค่ะโอ้โหสามร้อยแปดสิบเนี่ยงวะเฮ้ย ดับฝันสวยงามไม่อีก เฮ้ย ห้าร้อยยี่สิบบาทียังเขาวะ โอ้โหสองร้อยสี่สิบค่ะสองร้อยสี่สิบโอเคโอ้โหอีกร้อยแปดสิบบาท อางุ่นเขาสวยงามไม่อีก โอ้โหเสียดายโลบ่ตกล็อกสองโอ้โหเสียดายว่ะอย่างวะเมื่อกี้ แตกยางงามได้หาลอยก็บาทมาเลย แจกันค่ะ เออ 80 บาท แจกันอีก สวยงาม ขออีกครั้งนึง เออ โลมา นั่นละ มาคอมโบซีค่ะในเขาฟิลิปินซีข้าง เขาฟิลิปินซีข้างค่ะ โอ้โห ขอจากสอง้อยพอเลยมา สวย 20 บาท ขอ 200 โอเคอีก 40 บาท บ่ฮอดว่ะ น่าจะบ่ฮอด น่าจะบ่ฮอด ขอแบบให้มันปรับไม่ได้พอดีนะอะโอเค จังไหนขาดอีกยี่สิบอีกยี่สิบบาทมาขออีกยี่สิบบาทอีกยี่สิบบาทโอ้โหบอมาให้บอมาให้สองร้อยแปดสิบค่ะโอเคค่อยๆค่อยๆเก็บก็ได้อะขาดอีกแค่ยี่สิบบาทเองว่างันอะสิได้ปรับไหมเนาะแต่ว่าบอมาให้เนาะเอออย่างวะไปค่ะโอ้โหเริ่มดูดแล้วเนี่ยเออลอยนึงมา แจกันสวยงามอางุ่นมา โอเค เฮ้ย มาว่ะเขาฟีสปินอีกรอบนึง เขาฟีสปินอีกรอบนึงเนาะค่ะ โอเค หนูนะได้ฟีสปินซีรอบเนาะขอขอให้มันถึงพันหากับพาะอะบ่ขออย่างไรโอเคมาสองร้อยสี่สิบบาท จังไหนดาบขวานมาอีกร้อยยี่สิบอังุนเขาสวยงาม เออ มา ได้ปั๊บไม่แล้วเนาะสามร้อยแปดสิบบาท สะสมที่หาร้อยหกสิบ โอ้โห กว่าสิเข่าให้ปั๊บไม่ได้พันเจ็ดค่ะ โอเค ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ มาค่ะหาสิบบาท โอ้โหอ่าได้โลมาอ่าอางุ่นเข่า สวยงามขอแจกันอางุ่นมาอยู่สวยงามอีกเทียนึง โอ้โห แจกันบ่อเข่าแจกันบ่อเข่าเนาะค่ะ 1,400 ไป สวย350บาทจังไหนมงกุฎมา นั่นละขออีก โอ้โหโล่มาม้าล็อกสองเสียดายไปค่ะ 1,800โอ้โหมาแบบ4ร9 0 0 บาทกี่อย่างมาวะนูน่าเห็นแต่ว่าไว้มันต่อกันมีทหาร แล้วก็มีสิงโตบอเบิ้งว่าทานนี่หรือเดี๋ยวไปยอดเบิ้งที่หลังกันแล้วกันโอเคค่ะเตมัส3,597 บาทเนาะค่ะสำหรับทุน70 บาท